การใช้งานเซ็นเซอร์ อัลตราโซนิกโมดูล อัลตราโซนิกเวจจิ้งโมดูล HC SR04 เป็นโมดูลเพื่อใช้ในการวัดระยะทางโดยไม่มีการสัมผัส เป็นโมดูลที่มีขนาดเล็ก ราคาประหยัด เหมาะสำหรับนักพัฒนาโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นใช้งานบอร์ด Arduino แต่ก็สามารถนำไปใช้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดอื่น ๆได้ เช่นเดียวกัน โดยมีหลักการทำงานคือ ใช้คลื่นเสียงในระดับความถี่ที่หูของมนุษย์ไม่สามารถได้ยินได้ ส่งออกไปสะท้อนวัตถุเป้าหมาย และรับเสียงที่สะท้อนกลับเข้ามายังเซ็นเซอร์ จากนั้นจึงทำการคำนวณระยะทาง อุปกรณ์ชิ้นนี้จะเริ่มต้นทำงาน โดยการส่งสัญญาณเริ่มต้น ความยาว 10 ไมโครวินาที ไปสั่งให้แหล่งกำเนิดเสียงทำงาน จากนั้นจะส่งคลื่นเสียง ความถี่40 กิโลเฮิรตซ์ออกไป8พาวส์เพื่อส่งออกไปให้กระทบกับวัตถุ และรอรับฟังเสียงสะท้อน เซ็นเซอร์ตัวซ้ายจะเป็นตัวส่งคลื่นเสียงออกไป ส่วนตัวขวาจะเป็นตัวรับความถี่ที่สะท้อนกลับมา เสียง ที่ส่งออกไปจะเป็นเสียงที่มนุษย์ไม่ได้ยิน เพราะมีค่าเกิน 20 กิโลเฮิรตซ์เกินกว่าที่หูของมนุษย์จะรับฟังได้ แต่เนื่องจากยังคงเป็นคลื่นเสียง ดังนั้นความเร็วของเสียงจึงแปรผันตามอุณหภูมิ ตามสูตร ความเร็วของเสียงมีค่าประมาณ 331.5บวก0.61 ทีตาโดยที่ทีตาคืออุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส ความแม่นยำในการประมาณในช่วงอุณหภูมิ อยู่ในช่วงลบ 20 องศาเซลเซียสถึง 40 องศาเซลเซียสจะมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน 0.2%นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเกี่ยวกับช่วงวัด และมุมที่สามารถวัดได้ เนื่องจากรูปร่างของตัวลำโพงฮอน ที่ใช้ในการกำเนิดเสียง ทำให้อุปกรณ์นี้มีมุมวัดประมาณ 15 องศา โดยสามารถวัดระยะห่างได้ตั้งแต่2เซนติเมตรจนไปถึง 4 เมตร จะแสดงให้เห็นได้ตามภาพประกอบ ซึ่งสามารถคำนวณระยะทาง สามารถคำนวณได้จากสูตร ระยะทางเท่ากับความยาวของสัญญาณสะท้อนคูณด้วย 340 หารด้วย 2 ส่วนเรื่องของคุณภาพของสัญญาณ และความแม่นยำก็ขึ้นอยู่กับวัสดุและลักษณะของพื้นผิวที่ใช้วัด วิธีการใช้งานกับบอร์ด Arduino การต่อบอร์ด Arduino กับเซนเซอร์ HCSR04 ตัว Ultrasonic Sensor จะมีพินอยู่ 4 พินก็คือ VCC GND Trick และ Echo ให้ต่อสายไฟตามช่องต่อไปนี้ VCC ให้ต่อที่ขา 4 GND ให้ต่อที่ขา 7 Trick ต่อที่ขา 5 และ Echo ต่อที่ขา 6 VCC จะถูกใช้เป็นตัวควบคุมการเริ่มทำงาน หรือหยุดทำงานของอุปกรณ์ จากนั้น สัญญาณเริ่มต้นในการปล่อยพาวส์จะถูกส่งไปที่ขาทริก และสัญญาณ Echo จะถูกส่งกลับไปที่ตัว Arduino เพื่อคำนวณระยะทางต่อไป ซึ่งการคำนวณต่างๆนั้น จะต้องใช้สูตรการคำนวณดังกล่าว แต่มีการจัดทำเป็นไลบรารีสำหรับให้ใช้งานอย่างง่าย ๆแล้ว โดยสามารถโหลดได้ที่ github.com ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ หลังจากดาวน์โหลดมาแล้ว ให้ติดตั้งไลบรารีลงในโฟลเดอร์ Arduino ให้ถูกต้องเมื่อติดตั้งแล้วก็เริ่มใช้งานโดยการเปิด example ที่ให้มาพร้อมกับไลบรารีที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บดังนี้ เมื่อพิมพ์โค้ดเสร็จแล้ว ให้ทดสอบสั่งอัปโหลด เปิด Serial Monitor จะได้ผลการวัดใน Serial Monitor ดังภาพ หากได้ผลดังภาพ แสดงว่าเซ็นเซอร์ทำงานได้ปกติ แต่ถ้าหากไม่ได้ผลอาจจะมีข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้ หากวัดแล้วส่งค่าผิด หรือไม่มีค่าออกจากหน้าจอ Serial Monitor อาจจะเป็นเพราะต่อสายไม่ถูกต้อง หรือสายหลุดสายหลวม หากอัปโหลดโค้ดไม่ได้มีเออร์เรอร์ให้เราตรวจสอบการติดตั้งไลบรารีอีกครั้ง ว่าติดตั้งถูกต้องหรือไม่ มีการวางไฟล์ ultrasonic.h หรือยัง เพราะ โปรแกรมจะมีการเรียกไฟล์นี้มาใช้เสมอ